เรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่ต้องบอกว่าจำปีไม่ได้นะฮะ แต่ช่วงมสองต้องปิดเทอมใหญ่แน่นอนปิดเทอมใหญ่ช่วงมสองอันนี้คือช่วงนั้นผมก็จะมีเพื่อนที่สนิทนะฮะอยู่ในห้องเรียนเดียวกันแล้วผมชอบไปบ้านมันบ่อยๆก็จะเป็นบ้านนะที่เป็นเพื่อนที่ชื่อบิ๊กนะฮะ บ้านจะอยู่แถวย่านบางทนนี่แหละครับผม แล้วจะอยู่ในบ้านมันเนี่ยจะอยู่ในย่านย่านหนึ่งก็แล้วกันในตลาดแห่งหนึ่งแล้วกัน ซึ่งแต่ละปีแต่ละปีเนี่ย มันก็จะมีงานประจำปีของสันเจ้า ใช่ไหมครับ แล้วก็วันนั้นน่ะ ก็คือมีการแห่กันปกติ แล้วช่วงขณะที่แห่เราก็ไปช่วยงานเขาแบบ ไปคอยบอกรถให้คอยกันคนแบบคนให้อะไรให้ประมาณนี้ อืลักษณะที่ อ่า ช่วงพักจากที่แห่เข้าสัญญาเสร็จแล้ว เนี่ยพ่อของเพื่อนชื่อผมจะจะเรียกเขาว่าเจ๊อ่าเรียกว่าเจ๊โอใช่ไหมเขาก็ ถามว่าเอ้ยไอสงการเนี่ยไปเที่ยวไหนกัน อ่าขอโทษนะช่วงปิดเทอมนี่จะไปเที่ยวไหนกัน ผมไม่รู้เด็กตังไม่มีแไม่อยากไป อยากมีตังไปเที่ยวกันหรือเปล่าเราอยากดีมีคนจ้างให้ไปเฝ้าบ้านสองวันคือหนึ่งคืนไปไหมเขาขอสามคน ก็รับอ่าบิ๊กเขาก็จะมีพี่น้อยคนหนึ่งซึ่งเป็นพี่ชายที่บอลนะก็อ่าสามคนอาสาไป แล้วถามเขาว่าแล้วเขาให้เท่าไหร่พันหนึ่งคนละพันคือสมัยก่อนนะคนละพันแต่มันเยอะมากนะครับ ต้องยี่ก่อนจะยกหน่าตัวเงินจะต้อข้างเยอะมาก ผมก็เอาสิ โอ้โห นอนคืนเดียวตั้งพันหนึ่งเออบอกอ่านั้นก็ไปเก็บเสื้อผงสภาพเอาไปชุดเดียวพอ ครับ แต่เดี๋ยวเขาจะไปส่งเย็นนี่อ่าช่วงช่วงช่วงเย็นเย็นจะไปส่งตั้งสี่ห้าโมงเดี๋ยวเขาไปส่ง พอเก็บของใส่ถุง อ่า ใส่อะไรเรียบร้อยมันเปถุงกระดาษสมัยก่อนนะเนาะ ก็นั่งรถกระบะไป ก็คือจิโอเขาจะขับรถกระบะไปส่ง จุดบ้านเนี่ยที่ไปเนี่ย ผมก็สอบถามบนรถนะว่าเอ้าจิโอแล้วเขาไม่มีลูกน้องเหรอ ทำไมต้องให้เราไปเฝ้าสามคนอ่ะเฝ้าอะไรเขาบอกเออหน้าอย่าถามเลยมาก อืมไปถึงก็เงียบๆนะอย่าพูดอะไรมากนะเจ๊เขาดุอะไรประมาณเนี้ยผมก็โอเค ไม่ถามก็ไม่ถามพอไปถึงมันเป็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่แถวย่านตลิ่งชันก็แล้วกัน ไม่บอกว่าหลังไหนนะบ้านหลังเนี้ยคือมันต้องบอกว่ามันเป็นกึ่งโรงงานด้านหน้าเป็นบ้าน ด้านหลังอ่ะ ก็คือมันจะเป็นเหมือนเป็นโรงงาน ซึ่งซึ่งเขาทาเป็นหลังคาโรงงานใหญ่ๆลึกๆเป็นตอนลึกเข้าไปนะครับ แล้วด้านหน้าบ้านก็จะเป็นเหมือนลานดินกว้างๆดินแดงที่จอดรถพวกรถบรรทุก แต่ก็ไม่ได้กว้างมาก แล้วก็ตัวบ้านเนี่ยก็จะอยู่ติดถนนใหญ่นะขณะที่เลี้ยวเข้าไปเนี่ยผมก็เห็นแล้วว่ารั้วที่อยู่ด้านนอกก็เป็นรั้วทึบเป็นประตูทึบรั้วจะเป็นรั้วปูนทั้งนั้นทั้งหมดเลยแล้วประตูใหญ่ด้านหน้าก็จะเป็นรั้วทึบแล้วก็ประตูที่อยู่ข้างประตูเล็กมันก็จะเป็นประตูเหล็กทึบเหมือนกัน ครับ คืออาจจะพูดง่ายคือต้องเสียบกุญแจหมุนถึงจะเปิดเข้าไปได้ อืม อ่าพอไปถึงปุ๊บก็กดแต่ เอกโอโคกแตกแล้วก็เหมือนจะมี อ่า จะมีเจ๊เขานั่นแหละครับ เดินมาเปิดให้ เปิดประตูใหญ่ให้ ก็เข้ามาจอด อ่า เจโอเข้าไปจอดปุ๊บผมก็ลงรถกันเขาก็แนะนำไปเนี่ย เจ๊ที่เขาจ้างพวกมึง แล้วก็หวัดดีตามภาษาอาตามภาษา คือคนมารยาทนะฮะเด็กนะ บอกป้าอาเจ๊เขาก็บอกว่า สามคนนี้เราจะมาเฝ้าให้ไหวไหมเนี่ย ยังเด็กกันอยู่เลย อะไรประมาณนี้อเขาบอกว่า เออ ไหวไหนพวกเนี้ย มันสะเทือนน้ำสะเทือนบกเยอะเจ๊ ก็มันคือไม่ค่อยนอนหรอกชอบนั่งตีไพ่กันอะไรประมาณนี้เขาก็โมงเขาไปเนาะครับ ผมก็เงียบเพราะผมเห็นหน้าเจ๊เขาแบบเขามองของขวาปากเขาดุมาก ผมก็เลยไม่กล้าพูด คือสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้นะ คือข้อแรกสายตาเจ๊ที่แปลกๆก็คือมองตาดุมากผมไม่กล้าพูดเลยแล้วที่สำคัญคือ เวลาผมมองเข้าไปในตัวกระดังข้างในมันเป็นกูดังโล่งๆอ่ะกว้างโล่งๆเลย ครับคือผมบอกพื้นที่ไม่ได้อ่ะ น่าจะโอ้โห ใช้คำว่าเกือบเกือบไล่ได้เลยมั้งซึ่งก็สี่งานอ่ะเฉพาะในโรงงานนะแต่ว่าในโรงงานมันเป็นที่โล่งซึ่งเครื่องจงเครื่องจักรเขาน่าจะเก็บไปหมดแล้วอารมณ์เหมือนเขาปิดกิจการแล้วอะไรประมาณนี้ ก็จะเป็นที่โล่งๆและทางมุมทางด้านซ้ายที่เป็นผนังที่ที่อยู่ทางด้านในนะฮะมันจะเป็นเหมือนตู้เทเลอร์ที่ทำเป็นรูมออฟฟิศอ่ะแล้วก็จะมีแอร์ตัวหนึ่งเห็นคอมแอร์ตัวหนึ่งตัวเล็กๆอ่ะ เป็นตู้เห็นตู้เดียวขาวเขาก็เลยบอกว่าอ่ะนี่งานของเธอที่ต้องทำนะเดี๋ยวคนขับรถฉันกลับมา ไปช่วยเอาของอ่ะ มาจัดไว้ เอามาจัดเข้าเครื่องเส้น เอามาจัดใส่เครื่องเส้นนะ แล้วก็แปลโต๊ะออกมากลางอ่าไปจัดการตรงนี้ก่อนพอผมเดินไป เขาเจ้เขาชี้ว่า มันต้องเดินไปทางด้านข้างบ้านเขาซึ่งติดรั้วอีกฝั่งหนึ่ง ผมก็ไปช่วยกันยกโต๊ะมา ซึ่งจะมีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งลูกผมเสื้อยืดสีขาวกางเกงรัดรูปสามส่วนสีดำนะผมก็เลยถามเห็นแม่บ้านมาถามมาพี่ครับ เอาโต๊ะตรงไหนครับเขาก็ยิ้มไม่ได้พูดเลยแล้วก็ชี้ ผมก็ไปหยิบโต๊ะมากางกันซึ่งสิ่งที่แปลกก็คือ โต๊ะที่มากางเนี่ย มันทั้งหมดหกตัวหกถึงหกถึงแปดตัวนะเป็นโต๊ะเหลี่ยมแต่ว่ามันก็ต่อต่อกันให้เป็นโต๊ะใหญ่นี่หรอไหมครับ จากนั้นก็เอาผ้าแดงเป็นผ้าปูโต๊ะใหญ่มาคุมคุมทั้งหมดผมก็งงเจ๊เขาจะไหว้อะไรปะก็เลยถามจิโอจิโอเจ๊เขาจะไหว้อะไรเนี่ยเออบ้านคนทรงอย่าพูดเลยมากนะอะไรประมาณนี้เขาว่าเหมือนลาเจ๊บอกอ้าวงั้นผมกลับก่อนนะ คือผมก็งงไงปกติเนี่ยเขาต้องมาคุยมาโม้กับเจสมานั่งกินวงกินเบียร์สปวดแต่รอบเนี้ยคือเขากลับเลยเขามาส่งผมแล้วกลับลาเยร์กลับเลยเขาก็ขับรถถอยออกไปเลย ผมก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายก็ไปก็ไปช่วยจัดโต๊ะเสร็จปุ๊บเหมือนสักแค่สักคู่หนึ่งฮะ มันจะเป็นรถกระบะยี่ห้อนึงแล้วกันขับเข้ามา แล้วก็น่าจะเป็นคนขับรถของเจ๊ก็เห็นว่าท้ายรถกระบะก็จะมีของก็จะมีพวกของไหว้แล้วก็มีพวกกระพงกับข้าว ผมก็เลย เดินไปมีพวกกุมอะไรด้วย ช่วยกันขนของมา้วมาจส่ของอ่า ตัวแม่บ้านเนี่ยเขาไปหยิบถ้วยมา เจ๊เขาเดินมาถามเอาถ้วยมาทำอะไร ถักกระทงไว้แล้วไม่เห็นเหรอผมก็งงกระทงเฮ้เจ๊เขาว่าอะไรแน่วะนี่ไม่รู้ทำตามที่เขาบอกเถอะบิ๊กบอกอย่างนี้ ผมก็เอา อ่า เอาเครื่องท่งเส้นๆน่ะ ก็คือใส่แยกใส่กระทงเพราะเจ๊เขาตัดเป็นยืดๆมาให้จากนั้นเขาขึ้นโต๊ะกระทงทั้งหมดนะครับสำหรับทั้งหมดที่ขึ้นโต๊ะ ทั้งหมดแปดตัว ที่มารวมกันเป็นโต๊ะเดียว น่าจะเป็นสิบสิบกระทงเลยนะ ซึ่งมองมองยังไงก็มันไม่ใช่ไหวมันไม่ใช่ไหวเจ้าไหวเทพแน่ไหวผีอ่ะอืมคือตอนนั้นอะผมแบบนี้นะ ผมก็สักพักเหมือนเจ๊ขาจุดธูปแล้วเดินมาให้กับมึงบอกอ่ะ นี่ ขวดเหล้าอ่ะ เอามาจากถุงมันเป็นเหล้าขาวเขาบอกว่าให้ตั้งสำหรับสำหรับเล้วขวดเหล้าทูบไปสองดอก ดอกหนึ่งก็ปากไว้ที่ข้าว อีกดอกหนึ่งก็เสียบเอาไว้ในขวด ขวดเหล้า อาทำให้หมดนะเดี๋ยวเจ๊ลงมา ผมก็เอาไปเสียบจิบเสียบรอปักไว้ใช่ไหมครับพอเสร็จปุ๊บผมก็ไปนั่งอยู่ข้างซึ่งมันเป็นโต๊ะไม้หินที่อยู่ข้างมาข้างผนังด้านข้างบ้านครับส่วนตัวแม่บ้านเนี่ยเขาก็เดินหายไปในครัว น่าจะไปทำอะไรสักอย่างซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจเนาะเจ๊เขาเดินออกมา ผมได้ยินเสียงไกลๆนะเสียงเหมือนเป็นกระพวนอะกุ้งเร่งกุ้งเร่งเสียงเล็กๆเอ๊ะเจ๊เขาเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรวะพอเจ๊เขาเดินออกมาเท่านั้นแหละครับ ชุดที่เขาเปลี่ยนออกมาต้องใช้คำว่า เป็นชุดแบบคนที่เขาทรงมันของผู้หญิงนะผมก็เรียกไม่ถูกนะเอาประมาณนี้ดีกว่าน่าจะนึกภาพกันออก ก็จะมีสายโยงจากจมูกไปอะไรประมาณเนี้ยผมก็เรียกไม่ถูกว่าเป็นชุอะไรแล้วก็ถือเป็นกลิ่นเหมือนเป็นมีดเล็กเป็นกลิ่นที่เป็นที่คดเหมือนงูอ่ะเหมือนเปินเอออะไรประมาณเนี้ยครับ ผมก็เลียกไม่ถูกเหมือนกัน นั่นแหละครับก็ถือลงมา คือลักษณะจากที่ผมมาเมื่อกี้เนี่ย กับตอนนี้ที่เจ๊เขาไปเปลี่ยนสภาอลงมาที่ต่างกันเยอะเลยวี จากตาที่แกดุแล้วเนี่ยแกเขียนตาดุกว่าเดิมอีก เออผมก็ไม่รู้ว่า เฮ้ยเขาว่าอะไรหรือว่าแล้วทำไมเขาเปลี่ยนชุดลงมาไอเจโอบอกว่าป้านนทรงไงไอพี่ก็สายหน้าอย่างเดียวไม่รู้กูไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่บอกเลยกูเลย แล้วจากนั้นเหมือนแม่บ้านก็เดินออกมาหน้าห้องครัวเพราะห้องครัวจะอยู่ติดทางด้านข้างๆใชครับ แล้วทีเนี้ยเหมือนแม่บ้านเขาก็นั่ง นั่งตรงกก้งอีที่อยู่หน้าครัวผมก็มองเต้เขาทำพิธี เจ๊เขาจุดทูบกับเบลเลอร์เลยไม่รู้กี่ดอกแล้วคืออาการคนทรงครับก็จะมีแบบหัวมีสายบ้างอะไรบ้างแล้วเขาท่องภาษาเทพหรือเปล่าผมไม่รู้นะฟังไม่รู้เรื่องนะท่องแบบท่องเร็วมากสักพักพอเขาปักปักแล้วก็เอามือตบโต๊ะแล้วก้มหน้า อ่านดูดิองไหนมาเขาเนี่ยคิดในใจนะ ครับ แค่คิดในใจยังไม่ได้เอ่ยปากพูดนะจู่เจ๊เลยหน้า มันหันหน้ามามองที่กลุ่มผมสามคนตาแกดุมาก เออ ตาโตแล้วดุ เออมันก็เดี๋ยวเขามองทำไมวะ สักพักเจ้เขาชี้มา ผมไม่รู้ว่าเจ้เขาชี้ใครแต่ชี้มาทางกลุ่มผมนี่แหละสามคน เออสักพักก็กลับไปท่าท่าปกติท่าเดิมเอามือแตะที่โต๊ะก้มหน้าสักพักแล้วเงยหน้าขึ้น เหมือนกับเขาสวดเขาเอามือเนี่ยอนมมือแล้วตบหน้าผากสวดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่อง จากนั้นอะเขาก็เดินเข้าบ้านไปเขเปลี่ยนชุดลงมา ซึ่งคนจอดรถอาคนขับรถของเขาเนี่ยก็เหมือนกับจอดรถรอเจ๊อยู่น่าจะไปธุระข้างนอกครับ เขาเดินลงมาแล้วเขาบอกเขาสั่งเอาไว้ว่า อันนี้เธอสามคนอ่ะมานี่มานี่จะสั่งงานเพิ่ม เห็นกรงหมาตรงนั้นไหม มันเป็นหมาเซนเบอร์นาสองตัว ตัวใหญ่เลยเซนเบอร์นาตัวขนาดเสือครับผมตัวใหญ่มาก เด็กช่วงเย็นนะ เนี่ยปล่อยมันออกมากินข้าว แล้วก็พามันไปอึไปฉี่แถวนี้ไม่ต้องให้ออกนอกรั้วนะ ปล่อยมันอยู่แถวในบริเวณมันเดินบริเวณบ้านนี่แหละแล้วจากนั้นก็เอามันเข้ากรงไปเหมือนเดิมมันไม่กัดหรอก อืแล้วนั่นน่ะที่นอนเธอน่ะ เดี๋ยวคืนนี้จะอยากจะไม่กลับ เจ๊จะไปทำพิธีบ้านหนึ่งอยู่นู่นอยู่ไกลมาก แล้วผมก็ถามว่าตรงไหนเจ๊เห็นแม่เขามาชี้ตรงโบดัง เขาชี้ไปตรงตู้เทเลอร์ที่เป็นรูมออฟฟิศนั่นแหละครับ นั่นแหละ ตรงนั้นน่ะมันมีแอร์ไม่ร้อนหรอกก็เปิดนอนสามคน อ่า แล้วนี่เครื่องเส้นอยู่บนโต๊ะเห็นไหม ถ้าทู่หมดแล้ว นะทู่ที่ปากเลยถามหมดแล้ว ยังไงก็ห้ามเอาเครื่องเส้นลงจากโต๊ะเด็กขาเอาไว้แบบนี้จนกว่าเจ๊จะกลับมา เออเขาบอกแบบนี้ อ่าผมก็ครับครับครับเจ๊ นั้นเจ๊เขาก็นั่งรถออกไป อ่า กับคนขับรถของเขาครับ ผมก็เอาเข้าของไปเก็บ แล้วก็เปิดแอร์นั่งสักพักหนึ่งนั่งคุยกันไปเป็นเพลินนั่นแหละครับ คุยนู่นคุยนี่กันไปก็เลยลืมไปว่าเฮ้ยเจ๊สั่งให้ช่วงเย็นเอาหมาออกมาใช่ไหมครับผมก็อ้าวเอาดีเอาดี เกือบลืมเนี่ยพอจากห้องมาก็ไปเปิดกรงหมา ปล่อยหมาเอามาวิ่งเล่น พอหันกลับไปที่โต๊ะเนี่ย เห็นแม่บ้านเนี่ย เขากำลังเก็บเครื่องเส้นอยู่ อยู่โต๊ะซึ่งเจ๊เขาสั่งแล้วว่าห้ามเก็บก็เลยบอก ตั้งบอกพี่พี่พี่พี่พี่เจ๊บอกห้ามเก็บเจ๊บอกห้ามเก็บเขาไม่พูด เขาก็ยิ้ม ไม่รู้ว่าเขาต่างด้าวหรือเปล่านะว่าผมผมไม่รู้ไงผมบอกไม่ออก แล้วขณะที่ชอบกำลังเก็บเข้ามาประมาณสองสามนาทีสักพักผมได้ยินเสียงเหมือนคนไขกุญแจประตูเล็กเข้ามาเป็นประตูทึบนะไม่ได้เปิดประตูใหญ่ประตูเล็กได้ยินเสียงแบบกระเฮ้ยใครมาวะสักพักเจ๊เป็นเจ๊เดินเข้าประตูเล็กมา แล้วก็ชี้หน้า แล้วด่าใหญ่เลยพี่แจ๊คเหมือนไม่แต่ไม่ได้ด่าผมนะ ครับด่าในบ้านฉันบอกเลยใช่ไหมว่าอย่าเก็บขึ้นเส้นบอกกี่ทีแล้วบอกกลับมาก่อนให้เก็บเอาไว้ที่เดิมเลย โอ้ต้องใช้คำว่าน้ำเสียงเขาเนี่ย ผมสามคนนี่ถึงกับถึงกับต้องถอยอ่ะอืมแล้วเธอสามคนก็เหมือนกันจัดการเรียบร้อยไหมหมาเอาขี้ไม่เยี่ยวไหมอะไรประมาณนี้เออเออนะฮะ คือแม่บ้านอ่ะเขาก็จิบมาวางที่เดิม แล้วก็ด่าด่าด่าด่า ผมก็จำไม่ค่อยได้เราก็ด่าแต่ยาด่าหยาบมาก เออเออผมก็รีบออกมาเข้ากรง พอมาเข้ากรงปุ๊บตอนน่าจะประมาณห้าโมงกว่ากับหกโมงแล้วตะวันจะรับฟ้าแล้วฟ้าแดงๆนะผมก็กลับไปที่ตู้ โอ้คือคุยกับเพื่อนคุยกับพี่ไอบอลไอ้แม่งโคตรดุเลยอะไรประมาณนี้ เออ อ่าไอบอลก็เหมือนกับสักพักเหมือนมันนั่งตากแอร์คงเย็นมาแล้วเคิร์มจะหลับ มันก็มันก็เอนตัวลงไปนอนเออตายแล้วเรียบร้อยเหมือนคุียกับิกันี่กี่โมงแล้ววะพี่มันก็ดูนาฬิกาเพราะเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือไม่มี มันก็ดูอ่า มันก็ดูนาฬิกาที่ข้อมือไปเออนี่จะนี่ก็ได้วะเดี๋ยวตื่นมาค่อยอาบน้ำก็ได้ข้าวเขายังไม่กินเลยวะเออเดี๋ยวขาไปหาในครัวก็ได้แม่บ้านยังไม่มาเรียกไม่เชียวอะไรประมาณนี้ก็ปิดไฟรับคนคนที่โกนคนแรกคือไอบอลไอบอลนอนโกลเลย ในความมืดที่อยู่ในตู้ิลเลอร์นั่นแหละครับนอนตากแดดแต่ตอนนั้นน่ะคือฟ้ามืดแล้วน่ะ ยุ่งหัวคำผมได้ยินเสียงไกลๆยังไม่หลับนะมันนอนตะแคงอยู่คิดนู่นคิดนี่อยู่ได้ยินเสียงเหมือนเหมือนของตกอ่ะ ครับต้องเร่งต้องเร่งเสียงอารมณ์เหมือนขวดกลิ้งอยู่กับพื้นเฮ้ยสะกิดบิดหลับยังบิดอืมยังยังผมได้ยินเสียงของหล่นปะเออได้ยินป้าเหลือหรือเปล่าไม่ใช่เสียงนี้เลย ไม่รู้ว่าตรงไหนวะออกมาดูไหมติดเจ๊กลับมาเกิดมีขโมยขโมยเข้ามารู้เรื่องเลยนะเราเนี้ย ครับเออเดินไปดูเรียกไอ้บิ๊กเรียกไอ้บอลไอ้บอลมันหลับกลนะไม่ตื่นทียังไงก็ไม่ตื่นก็ไม่เป็นไรไปสองคนก็ได้สองคนดีกว่าไปคนเดียววะ และในโกดังไม่ได้เปิดไฟมันมีมืดไฟก็เปิดแค่หน้าบ้านกับตรงหน้าโกดังอ่า ตรงประตูด้านหน้า ผมรู้ว่าแล้วผมก็เดินตามเสียงไปอ่ะ ซึ่งผมอยู่ในโกดังเนี่ยถ้ามองมองจากตัวโกดังออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นหลังบ้านของเจ๊พอดีซึ่งอยู่ทางด้านข้างซ้ายใช่ไหมครับทีนี้ผมก็เดินไป ด้านหลังบ้านอ่ะ มันก็จะเป็นประตูครัวด้านหลัง แล้วก็เป็นห้องเล็กๆน่าจะเป็นห้องของแม่บ้านที่อยู่ข้างๆกันผมก็เดินไปทางด้านข้างซึ่งริมรั้วนะริมรั้วถ้าเดินลอดไปมันก็จะเป็นโต๊ะม้าหินที่เรานั่งกันอยู่ ตรงนั้นจะอยู่เยื้องกับโต๊ะบูชาที่เจ๊เขาไหว้เมื่อตอนนี้ตอนที่ผมเดินไป ผมเห็นว่าขวดไอ้ขวดเหล้าอะขึ้นตกจากโต๊ะผมเห็นที่มุมมุมอ่ามุมห้องน้ำไอ้โต๊ะครับมุมครัวพอดีก็เลยไอ้ว่าเอ๊ะอบิ๊กบิ๊กบิ๊กขวดตกไปดูดิพอเดินไปทางด้านข้าง สิ่งที่ผมเห็นกับบิ๊กนะฮะผมเชื่อว่าบิ๊กก็เห็นแต่มันไม่พูดสิ่งที่ผมเห็นคือมันเป็นลักษณะของเงาของคนจำนวนมากเป็นสิบเงานั่งอยู่บนโต๊ะ แล้วก็เหมือนจกเครื่องเส้นกินอยู่เงาดำดำดำเลยนะฮะไม่เห็นหน้าเลย เออ อยู่บนโต๊ะอ่ะ แล้วก็นั่งจกเครื่องเส้นกินอยู่ ผมก็แบบพยายามแบบ ทำเดินถอยให้เงียบที่สุด แต่ไม่รู้ยังไงอยู่ไอ้บิ๊กมันเหมือนฮึดนิดนึงอ่ะเงาหนึ่งในนั้นเงยหน้าหยุดจากจากที่หยิบเครื่องเส้นขึ้นมากินอยู่หยุดมือแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองผมสองคน แล้วลงเหมือนกระโดดลงโต๊ะมา ไอ้บิ๊กตายคนแรกเลย วิ่งหนีผมคนแรกเลย เออแล้วกับที่ผมกำลังจะสปีดตามมันเนี่ยอารมณ์ผมรู้ได้เลยว่า เหมือนเขาอะกำลัง มันวิ่งเข้ามาหาแต่ผมไม่สนใจก็วิ่งตามบิ๊กเข้าไปพอวิ่งตามบิ๊กเข้าไปปุ๊บเนี่ย ไอ้ตรงห้องนั่นนะฮะมันเป็นประตูแบบ อ่า มันเป็นประตูแบบที่เป็นกรอนใช่ไหมผมก็เปิดเข้าไปไอ้บิ๊กมึงนี้ทำไมวะเฮ้ยเป็นไรวะถามผมผมไม่รู้มึงรีบมึงรีบเรียกไอ้บอลอยู่นี้เลย รีบเลยรีบเลยอยู่ไม่ได้หรอกอย่างเนี้ยเห็นมันน่ะไม่ใช่คนแล้ว คือถีบยังไงถีบมันก็ไม่ตื่นแต่เสียงมันไม่ได้กลละรอบนี้มันเป็นเสียงเหมือนบอลหายใจไม่ออกแต่ผมยังไม่ได้เปิดไฟในตู้นะยังมืดอยู่ได้ยินแต่ความเงียบของแอร์ที่มันที่มันพับเบา อ่ะแต่ผมได้ยินเสียงไอ้บอลเหมือนอารมณ์เหมือนคนหายใจไม่ออกอ่ะคือคัดคัดอย่างเงี้ยเออขึ้นเป็นเลยวะ ลอกขณะที่ผมจ้องไปอยู่ในความมืดอ่ะ ก็เห็นร่างไอ้บอลนอนอยู่ตะกุตะพุ่มตะพุ่มใช่ไหมครับ แต่สิ่งที่ผมเห็นชัดกว่านั้นคือ มันเป็นร่างคนที่ดำกว่าความมืดอ่ะมืดอันนี้คุณีน่าจะรู้ดีอยู่แล้วมืดกว่าความมืดอ่ะ เป็นร่างคนเลยแต่ไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงนั่งค้อมตัวไอ้บอลอยู่แล้วมือเหมือนเอากดที่คอไม่ใช่บีบคอนะแต่เหมือนสองมือกดที่คออยู่อ่ะประสานแล้วกดที่คอผมก็เฮ้ยอะไรวะจังหวะที่หันหน้ามา ไกลจากข้างนอกหน้าต่างนะครับ ที่ส่องมาจากทางด้านหน้าด้านหน้าบ้านเนี่ยน่าจะสะท้อนกับกาเห็นมันกาดวงกาเป็นแดงขุ่นเออๆไม่ใช่แดงแบบแวบนะแดงขุ่นๆนะผมก็เฮ้ยไอ้บิ๊กเหมือนมันจะน่าจะมือไวจู่มันลุกแล้วก็เปิดไฟพอจังหวะที่เปิดไฟไอ้เงาที่เราเห็นมันหายไปกับความสว่างของไฟพอเปิดปุ๊บพอไฟติดแล้วหายไปเลย เออ ทีนี้ก็ดึงเลยกับชากไอ้บอลลุกขึ้นมานั่งไอ้บอลตบหน้ามันให้ตื่นมันก็เออเอออะไร ดอนไปเถอะกลับบ้านทำไมวะโดนกันแล้วดิ โดนเลยวะเออนะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังรู้ก่อน ผมก็หยิบถุงกระดาษที่ใส่เสื้อผ้ามาเห็นครับไอ้บอลมันก็งูเงียก็หยิบแล้วเดินออกมาทีหลังจังหวะเนี่ย ผมเดินออกมาออกจากตู้แล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปไหนอยู่หน้าตู้ไอ้บอลเดินตามออกมา แล้วปิดประตูขณะที่ผมยืนกับบิ๊กอยู่เนี่ยผมมันยืนหันหน้าเข้าหา บิ๊กไอ้บิ๊กจะหันหน้ามาหา ผมเท่ากับบิ๊กจะหันหน้าออกทางหน้า อ่า หน้าโกดังผมจะหันหลังให้กับทางหน้าบ้าน แต่เสียงที่มาจากด้านหลังผมอ่ะมันเป็นเสียงบางอย่าง เสียงเหมือนเหล็กลากกับพื้นอ่ะมันเพลงนึกถึงความก้องของโกดังนะเสียงลากมาไกลๆ เคลงเคลงเคลงเหมือนคนลากแป๊บเหล็กเนี่ยพี่ใช่เออ ใช่ เคลงเคลงเอยอะไรวะแต่บิ๊กนิ่งคือมันไม่ได้มองผมนะ คือมันมองสิ่งที่อยู่ข้างหลังผมแน่นอน ผมค่อยๆหันไปสิ่งที่ผมเห็นพร้อมกับไอ้บิ๊กนะแต่ไม่รู้ว่าบอลเห็นหรือเปล่านตอนนั้นนะมันเป็นร่างเงาไม่รู้เลยว่าผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าเล็กๆหลังค่อมๆเดินมา ในมือถืออะไรยาวๆลากขึ้นมาไม่รู้กำลังเดินตรงเข้ามาแบบช้าๆแต่ค่อยก้าวเข้ามาความที่ผมตกใจอ่ะพอล้อตะโกนผมเคยบิดกล้อตะโกนเฮ้ยปุ๊บไอบอลก็ตกใจเปิดบิดกรประตูแล้วพุ่งเข้าไปแล้วปิดประตูล็อกเลย ปล่อยผมกับมันไปสองคนข้างนอก ตอนนั้นต้องใช้คำว่าชุลมุนฉุกระหุกเลยต่างคนต่างมาเจอไปในทิศเบอร์ทาไอ้บิ๊กก็จะวิ่งไปทางด้านที่เป็นห้องน้ำที่อยู่ทางด้านหลังทางสุดรั้วกำแพง ผมก็ซึ่งด้านหลังอ่ะ ด้านหลังของตู้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนห้องเล็กๆน่าจะเป็นห้องอบสีหรืออะไรประมาณนี้ แต่ไม่มีประตูข้างในมืดๆผมก็วิ่งเข้าห้องนั้นอ่ะผมคิดว่าตรงนั้นมันน่าจะออกข้างทางด้านหลังบ้านได้แต่ไม่ใช่ครับมันเป็นห้องตันห้องเล็กๆห้องตันอ่ะ แล้วก็มีพวกเศษกระดาษอยู่ข้างในผมก็เอาโหูเข้ามาทำไมวะตรงนี้ แล้วผมก็หลบอยู่ในมุมมืดที่มีห้อง ซึ่งผนังมันน่าจะไม่ได้หนามากนะ แล้วแสงอะที่มันส่องมาจากหน้าบ้านพอกระทบกับประตูเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเงาสะท้อนกับผนังใช่ไหมครับ มันก็จะเป็นแค่ห้องประตูที่มีแสงลอดมาไอ้เสียงคนลากเหล็กมันลากเข้ามาใกล้ๆเรื่อยเฮ้แต่ผมรู้ด้วยนะว่ามันตรงมาหาผมเลย เสียงตรงมาหาผมเลย แล้วเงาที่ผมเห็นในกำแพงอะผมเอามืออุดปากแล้วนะเหมือนกับเป็นเงาคนจริงๆเป็นหัวคนค่อยๆโผล่ขึ้นมาค่อยๆโผล่ขึ้นมา ตรงเงาจิบหนัง ผมมั่นใจเดี๋ยวมันต้องเดินมาที่ประตูแน่ มันตรงมาที่ผมแน่นอนแต่เสียงพอมันใกล้ใกล้ถึงเนี่ย เสียงผมฟังเหมือนกับ ได้ยินด้านอ่าน่าจะเสียงของจากทางด้านหลังของประตูไอ้หลังกระแพงจู่ๆไอ้เงานั้นนะมันหยุด เสียงลากก็หยุดไป แต่สิ่งที่ตามมาครับ เสียงไม่ใช่เสียงลากนะ มันเป็นเสียงแบบนี้ฮะ เลยผมก็ปุ๊บผมปิดปากปุ๊บน้ำตาจะไหลแล้ว ครับแล้วสักพักเหมือนเงามันเปลี่ยนทิศมันเลี้ยวมา คือถ้าถ้าในถ้าสะท้อนในเงานี้ฟังกันให้ดีนะสะท้อนในเงาเนี่ย คือถ้าเกิดว่าทางเปนทิศของมันไม่ได้ไปทางของบอลแต่มาทางไอ้บิ๊กที่ไปห้องน้ำแต่อยู่ด้านนอก แล้วเสียงเหล็กมันลากผ่านหูผมเลยนะสิ่งที่อยู่หลังกำแพงที่ผมอยู่อยู่อยู่ในห้องนะแต่เสียงเหล็กลากผ่านไปเลยลากไปจนไกลๆแล้วสักพักก็เงียบ ผมกูวิ่งออกไปหายบอลทุบตัวไอ้บอลเปิดเปิดมึงล็อกทำไมวะพอยบอลเปิดได้พวกมันวิ่งคนแรกเลยพอคว้าถุงแล้วก็วิ่งคนแรกเลยอ่าวิ่งคนที่สองตามแบบตามไอ้บอลไปเชื่อไหมว่าผมผ่านกรงหมาหมาไม่เห่าสักแกะหมาเนี่ยนอนนิ่งเหมือนหมอบกัวอะไรสักอย่างทั้งสองตัวเลยพอแล้วพอผมไปถึงประตูใหญ่ มันเปิดไม่ได้อ่ะมันต้องมีกุญแจแล้วตอนนั้นคิดว่ากุญแจน่าจะอยู่กับแม่บ้านแล้วแม่บ้านอ่ะห้องไหน น่าจะเป็นห้องที่อยู่หลังบ้านที่เราบอกกัน ออที่เราคิดว่าน่าจะเป็นห้องเขาครับ เอาไงดีวะเอ้ยไม่รู้นะอะไรตะกี้ที่เห็นนะมีอาวุธอะไรหยิบไว้ก่อนกูไม่รู้หรอกว่าคนหรือหรืออะไร เออซึ่งอาวุธมันไม่มีอะไรเลยนอกจากม้วนกระดาษยาวๆที่เป็นแกนใดของกระดาษมันกระดาษทิชชู่อะแต่มันจะยาวมากอ่าผมก็หยิบขึ้นมาคนละท่อนมันก็แข็งอยู่นะมันมันคือแกนแกนใส่ผ้าม้วนพี่ มันคือแกนม้วนประมาณนั้น เออ มันเป็นกกรกระดาษแข็งนะนะนั่นแหละ ผมก็ยืนมายืนหยิบหยิบกันแล้วมีทั้งสั้นทั้งยาวก็ติดโคฟ้ากันมามะม่วงไอ้พี่นะไม่รู้มันไปไหนสักพักได้ิเสียงไอ้พี่ร้องโอ๊ยโอ้โอ้ยเสียงมันลั่นในโกดังมันกล้องเนี่ยโอ๊ยโหตอนนั้นแหละผมบอกว่าชุลมุนมากนะเฮ้ยเสียงไอ้พี่นี่ว่าวิ่งอะเราเจอเป็นไงเป็นการอะไรประมาณนี้วิ่งฝ่าเข้าไปตรงไปที่ห้องน้ำตรงนั้นนะเพราะเสียงมันมาจากมุมจากมุมอ่าจากมุมมุมกะแพงพอไปถึงปุ๊บมันจะเป็นห้องน้ำเล็กๆที่ไม่มีไฟเปิดประตูเปิดอยู่ แล้วผมเห็นลักษณะไอ้มันนั่งยองๆอยู่บนโถส้วมครับอ่าที่เป็นโถแบบนั่งนะ อ่าที่เป็นโถโถแบบปิดพื้นนะนั่งยองๆอ่ะแล้วมันก็เอามือบังหน้าตัวเอง ผมไม่รู้ว่ามันการอะไร พอผมเข้าไปผมคว้ามือมันปุ๊บไอ้นี่ออกมากูเองพอมันพอมนเยหน้ามาบอก มันกัดกูมันกัดกูอะไรใครกัดมึงพอผมดึงมันออกมาจากน้ำอ่าในห้องน้ำไปนอยู่หน้าห้องน้ำมึงเห็นมือกูไหมเนี่ยคือสิ่งที่ปรากฏบนแขนของ ของอ่า ของบิ๊กเนี่ยนะฮะตรงท่อนแขนด้านล่างข้างขวานะมันเป็นเหมือนรอยฟันคนนึกออกไหมครับ ถ้าเราเอาฟันกับแขนตัวเองมันจะขึ้นเป็นเส้นๆแล้วก็โค้งแต่ไอสิ่งที่เราเห็นนะมันเป็นรอยฟันคนจริง แต่ลักษณะคือปากน่าจะใหญ่มาก ไม่น่าใช่ปากคนปกติอะความกว้างน่าจะมีคืบหนึ่งเลยนะโอ้โหโอ้โหใหญ่มาผมกเลยถามใช่ใหญ่มาก ก็ถามว่ามึงโดนอะไรกัดกูไม่รู้มันเป็นเงาดำๆพอกูแอบอยู่ตรงเนี้ย ประตูมันปิดไม่ได้มันปิดอะไรก็ไม่รู้กูเห็นเป็นเงาดำแบบโผล่ออกมาแล้วก็พุ่งเข้ามาหากูแล้วจุดจับแขนกูไปมือมันเย็นอย่างกับน้ำแข็งบอกนี้มือเย็นอย่างกับน้ำแข็งอ่ะมันกัดอยู่ไม่ได้หรอกไอ้บิ๊กจากนั้นเราก็วิ่งพากันจูงมือกันแล้วก็วิ่งกันออกไปที่หน้าประตูเอาไงดีวะเฮ้ยไปเรียกแม่บ้านไหมเอาดิเอาดิเพราะว่ามันอยู่ไม่ห่างจากจุดที่เรายืนใช่ไหมครับผมก็เดินอ้อมไปทางด้านหลังนิดนึงซึ่งเป็นห้องแม่บ้าน าไปก็เห็นว่าประตูมันแง้มอยู่ แต่ข้างในปิดไฟก็เลยเหมือนกับเอามือเคาะเคาะเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปแล้วเปิดไฟข้างในคือแม่บ้านไม่อยู่ในห้อง เอฮ้ยเขาไปไหนอะได้ยินเสียงบางอย่างทางด้านข้างบ้านตรงที่แถวโต๊ะเครื่องเส้นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กผมก็เดินอ้อมออกมาอ้อมออกมาทางประตูใหญ่ใช่ไหมครับแล้วหันกลับไปด้านซ้ายเท่ากับเป็นตัวบ้านและด้านหน้าบ้านก็จะเป็นสนามหญ้าเล็กมีโต๊ะเครื่องเส้นอยู่หันไปมองอันนี้ต้องเชืคอว่าแต่ละคนพูดไม่ออกนะผมด้วย ห็นแม่บ้านอ่ะหัวคอเสื้อกระเิงนั่งยองๆอยู่บนโต๊ะกินเครื่องเส้นอยู่ครับลักษณะคือเหมือนมันไม่ได้แบบเหมือนตอนเย็นอ่ะคือก็เหมือนคนเล่ร่อนแล้วตอนนี้ผมยุ่งมากอ่ะคือผมพยายามแบบเงียบๆอ่ะให้เธอเดินถอยเงียบๆแต่ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่านะจู่ๆเขาหยุดกินแล้วเขาก็หันมาอันนี้คือตาขาวโพลเลยเหมือนหันมาจ้องสักครู่นึงก็โดดลงมาจากโต๊ะเดินแบบย่องตัวงอๆนี่ออกไหมครับเดินเข้ามา คล้ายๆย่างสามขุมตรงงอเข้ามาเออแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็มันก็หันกลับไปหันออกไปทางหน้าบ้านนะฮะแม่บ้านแต่สปาโกวิ่งหนีหายก็เไปในกลัวเลยแล้วเขาก็ไม่ออกมาจากครันะผมก็เฮ้ยมันมันเป็นอะไรของมันวะ มันมองอะไรวะที่แม่บ้านเปล่าเลยบอลบอกว่าชัวมันจำชุดได้ ผมก็บอกว่าน่าจะชัวแหละ แต่ทำไมลักษณะเขาเป็นแบบนี้โดนปีโดนปีเข้าเหรอคืออะไรประมาณนี้ แค่ครู่เดียวครับมันมีแสงลอกจากประตูด้านหน้ามา มันเป็นแสงสีแดงๆแล้วก็มันเป็นรถกระบะครับคันหนึ่งมาจอดเห็นไฟหน้ารถนะที่มันลอดอลอดประตูทึบด้านหน้าพอรถจอดปุ๊บผมมั่นใจว่าเป็นรถตำรวจแน่นอนเฮ้ยที่มีตำรวจผ่านมาด้วยผมก็ วิ่งไปที่ประตูแล้วเอามือทุบอะประตูเป็นประตูทึบใช่ไหมฮะมันไม่ใช่รั้วนี่มันสูงด้วยก็ทุบทุบทุบสักพัก เหมือนมีคนไขกุญแจเข้ามาที่ประตูเล็กครับพอไขกุญแจเข้ามา ผมเห็นนะผมจำได้ว่าเป็นคนขับรถของเจ๊อผมบอกพี่ โอ้โหขอบคุณมากเลยพี่พี่พี่พี่พาผมไปส่งบ้านหน่อย ผมไม่เอาแล้วไม่นอนแล้วบอกเปอกันก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอะไรแบบนี้นะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะสักพักหนึ่งตำรวจเดินตามเข้ามาอ่ะน้อง อ่าไหนเอาไปเอามาให้พี่ดูหน่อย ผมไม่รู้ว่าเขามาหาอะไร แต่ตำรวจนะคือไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านแต่ยืนตรงยืนในวนสนามหญ้าตรงหน้าบ้าน ตัวอ่าตัวลูกน้องเขาเดินเข้าบ้านเจไปเอากุญแจเปิด แล้วก็เดินไปชั้นสอง ผมก็เดินตามตำรวจเข้าไป ถามพี่มีอะไรกันเหรอครับอ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกแล้วมันมีตำรวจคนหนึ่งซึ่งจะเป็นนอกเครื่องแบบมั้งใส่เสื้อกั๊กแล้วไปยืนดูอยู่ตรงเครื่องเส้นแล้วพูดขึ้นมาว่าโอ้ยเจ๊ มันเลี้ยงผีนี่ว่าเยอะด้วย ครับ พอคำนี้ขึ้นมาแล้วผมขนลุกสู้เลยเฮ้ยเลี้ยงผีเลยวะ แล้วครู่หนึ่งอ่ะเหมือนคนขับรถเขาเดินลงมา เอาสมุดเล่มหนาๆเล่มหนึ่งอ่ะแล้วก็เปิดให้ให้ให้ตำรวจเขาดู เออก็อะไรประมาณนี้ น่าจะเป็นการเป็นเป็นสมุดเกี่ยวกับพิธีกรรมหรืออะไรหรือเปล่าครับ แต่คนที่ตำรวจที่ใส่เสื้อกลาเขาบอกว่าโอ้โหถึงขั้นทำสัญญาเลยเหรอวะเออไม่เป็นไรเจ้ามันอแล้วบงรับอารมณ์มาเรียบร้อยหรือยัง ครับครับ ก็เลยเรียกพี่เข้ามาแอบคนขับรถนะครับบอกพี่พี่มานี่หน่อยมานี่หน่อยตำรวจเขาก็ดีหนังสืออยู่พี่ แม่บ้านพี่ก็เป็นอ่าแม่บ้านเป็นแฟนพี่ป่ะเขาก็งงแม่บ้านพูดถึงใครอ่ะก็แม่บ้านที่อยู่ในครัวอ่าลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ เออใช่มีพี่เองทำไมเหรอผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังไปตั้งแต่เย็นที่ว่าเจ๊กลับมาเขาบอกว่าเจ๊จะกลับมาได้ยังไง เจ๊ตายตั้งแต่ตั้งตั้งตั้งแต่ตั้งตอนเย็นที่ออกไปแล้ว เออก็คือเจ๊หัวใจวายเสียชีวิตกระทันหัน ระหว่างที่ อาจะจะไปบ้านของของแขกของเขานะฮะ ตรงสี่แยกจอดติดไฟแดงอยู่แล้วอยู่เจมีอาการหัวใจวาย เออไปเนี่ยไปเขาตายไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่เจ้าตอนเย็นเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วเขาก็เถียงผมแล้ว มันเป็นไปไม่ได้ตำรวจมายืน ยืนฟังบอก เฮ้ยเห็นเจเข้ามาหรอจริงๆผมสามคนสามคนเห็น แล้วคนขับรถก็บอกว่า แล้วที่บอกแม่บ้านไหน มีคนเดียวเนี่ยนี่ที่เพิ่งเป็นเมียพี่ที่บอกลักษณะเนี่ยแต่เมียพี่ตายไปหกปีแล้วนะ เดี๋ยวนะ คือแม่บ้านเป็นเมียเขาแต่เมียเขาตายไปหกปีแล้ว ครับ ที่ผู้เล่น จริงๆเนี่ยจริง ๆเขาถูกไฟดูดตายหน้าโกดังเนี่ยหกปีที่แล้วเนี่ย คือปีใหม่เขาจะให้เจ๊จัดเขาจะให้ลูกน้องเจ๊เขาจะให้ลูกน้องจัดไฟปีใหม่ใช่ไหมแล้วให้ไปตัดต้นกิ่งไม้ แล้วมันเอาแม่บ้านอ่ะ คือเขาไม่ไม่น่าจะรู้หรือเปล่านะเอาเหมือนเอาคนไปรตัดหญ้าใหญ่ไปตัดแล้วไปโดนสายไฟแล้วมันช็อตไงก็เลยดูดเขาตายเลย ใช่โอ้โหพี่ไปส่งผมได้ไหมไม่ส่งไม่ได้หรอกก็ขึ้นแท็กซี่ได้อยู่ตำรวจเขาก็อาสาไปส่งขึ้นแท็กซี่ ให้พอขึ้นแท็กซี่เราสามคนเงียบกันหมด เลยไม่พูดไม่จ่าพอกลับไปถึงบ้านของบิ๊กเจโอนั่งดูทีวีอยู่ข้างล่างเจ๊ครับผมเดินเข้าไปเขาบอกอ้าวมึงกลับมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเจ๊ก็ด่ามึงหรอกอโอ้เจโออยู่ไม่ได้เวยโอ้ทำไมเป็นไรเป็นไรเขาฟังว่าเจออะไรเจออะไรมาเจโอยังไม่เชื่อเลยบอกว่าไม่ไม่ได้นะเว้ย ครับทำไมเพิ่งจะวางสายจากเจ๊ไปเองถามเรื่องค่าแรงของพวกมึงอ่ะ เดี๋ยวนะเ็กโก้เ็กเขาตายตั้งแต่ย็นแล้ว เจ๊กูจะใครก็กูเพิ่งจะคุยเขาวางสายไปตะกี้เอง มันเป็นโทรศัพท์บ้าน เจ๊โทรไปหาใหม่เพื่อความจริงเขาก็โทรกลับไปแต่คราวนี้น่าจะเป็นคนขับรถรับครับเขารับก็เหมือนเขาคุยกันกันสักพักหนึ่งแล้วคงเงียบเจโรคงเงียบผมเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็มองว่าผมสามคน จากนั้นก็กวางหูว่างไงอืมเออขึ้นฟุ้งขึ้นไปนอนไปขึ้นไปนอนไปนะแล้วนั่งตาขึ้นไปนอนไปเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวแต่เช้าไปทำบุญจะพาเข้าไปในวัดข้างหลัง เนี่ย ในซอยเนี่ยคือวันนั้นต้องใจว่านอนกันแทบไม่ได้อ่ะมันกับหลับตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาคุยแล้วก็นอนต่อ จะอยู่อย่างนี้จะวนอยู่อย่างนี้พอเช้ามาเขาก็พาไปที่วัดพาไปก็ทำสังฆทานนะให้หลวงพ่อที่วัดทำสังฆทานให้อะไรให้ พอถึงช่วงเวลากวดน้ำขากวดเสร็จปุ๊บ ก็ยังไม่เจออะไรนะตอนนั้นพอกวดน้ำเสร็จหลวงพ่อบอกว่าอ่ะเอาเนี่ยน้ำไปเทไว้ตรงต้นวาสนาด้านหน้าเห็นไหมอ่ะรู้จักใช่ไหมผมก็บอกรู้จักผมทำบ่อย ผมก็เลยเดินออกมาพร้อมมันสามคนขณะที่กรวดน้ำนะต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้ามันเป็นต้นวาสนาซึ่งมันไม่ได้มันก็ใหญ่นะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มาก มันเป็นพุ่มใหญ่ผมรู้สึกเหมือนมันมีเงาดำแหวกต้นไม้มันก็ตะโกนใส่เราสามคนว่ากูไม่เอาครับ ท่านั้นแหละฮะไอ้โถที่ที่เทน้ำดูกระจาย โยนเลยเด็กโอเวอร์บอกผมเป็นอะไรเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอาทุกคนสักสามคนเห็นหมดเลยทั้งผมไม่พิธีกรบอกเออถ้าไม่เอาก็ช่างเขา เอาไปคืนหลวงตาแล้วก็กลับกันได้แล้วหรือว่าเราทำให้เขาแล้วเขาไม่เรื่องของเขาเออนั้นก็ไม่พูดอะไรต่อบอกเดี๋ยวเรื่องนี้เลยนะ มันก็จบแบบดื้อแบบงงๆแบบนี้แหละก็จะประมาณนั้นแหละครับโอ้โหคือเอาตรงๆนะ ใน ในบ้านไอ้เจ๊เนี่ย ดอกแรกที่เจอเนี่ยคือ ไอ้พี่ผู้หญิงคนที่เป็นแม่บ้าน มานั่งทำท่าทำทางเหมือนจะเก็บเครื่องเส้น แล้วเราอะเข้าไปทักไปทวง ทีนี้ไอ้ตอนจังหวะทักทวงอีเจ๊เปิดประตูเข้าบ้านมาพอดีด่าเช็ดเม็ดเลยทีเนี้ยไปไปมามาก็ กลายเป็นว่าเจ๊ขึ้นไปห้องในเป็นห้องประลำตัวเองนั่นแหละห้องพิธีตัวเอง แล้วไม่ลงมาอีกเลยหลังจากนั้นเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นกับเราและกลุ่มเพื่อนๆก็คือ ตอนขณะที่นอนเนี่ย ได้ยินเสียงเป้งเป้งเป้งเป้งเป้งเป้งเป้งมาถูกไหมเป็นเหมือนเสียงลากแป๊บเหล็กกับพื้นเออกับพื้น ทีเนี้ยพอแต่ผมสันนิษฐานกันแบบเล่นๆนะอันนี้ผมขอนิดนึงผมสันนิษฐานกันเล่นๆช่วงนอนอ่ะ ไอ้ที่เจ๊ไอ้ไอ้ที่เงาที่เลือกที่ลากมาเนี่ยตอนแรกไม่ได้คิดว่าเป็นเจ๊นะไอ้ที่เสียงที่เราได้ยินนะมันขวานหรือเปล่าวะยิ่งพูดยิ่งขนลุกอ่ะคืออันนี้คือคิดกันเองนะ ในกลุ่มพอถึงถึงบ้านเจ็กแล้วประมาณนั้นต่างๆนานาตอนนั้นเนี่ยนะฮะต่อมาก็คือจังหวะอีกจังหวะหนึ่งที่อยู่ๆดีๆออกมาจะเก็บเครื่องเส้นกันแล้วทีเนี้ยเห็นเงาดำเต็มโต๊ะเลย ใช่ นะฮะ แล้วทีนี้ พี่โน้ตขยายความไอ้ จังหวะที่เพื่อนพี่โน้ตโดนกัดแขนเลยดิว่า ลักษณะของของรอยกัดเป็นแผลเลยไหม มันเป็นรอยแผลลึกเข้าไปคือห่อเลือดอ่ะแต่มันเป็นรอยฟันคนแต่ลักษณะมันกว้างคือคืบมันได้คือมันซึ่งมันใหญ่กว่าปากคนปกติไงอืม ใหญ่ มันไม่มีรอยเขี้ยวนะ มันเป็นรอยฟันนี่แหละใหญ่โขใหญ่เลย คุณผู้ชมรผมเนี่ยเป็นมนุษย์ มนุษย์หนึ่งคนนะ ที่โตเต็มวัย และโตตัวใหญ่ กว่าชาวบ้านเขาอีกนะ ผมว่าหนึ่งคืบเนี่ยใหญ่กว่าปากผมประมาณสามเท่าเลยนะ ใช่โหพี่โน้ตใหญ่มากมันไม่ใช่ปาก มนุษย์นะมันเป็นปากแบบ อะ มนุษย์ปีศาจอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ผมไม่รู้ไงตอนนั้นไม่รู้เลยเพราะสิ่งที่เห็นเป็นแค่เงาดำๆไม่เห็นรูปร่างที่ชัดเจนเลย แล้วเพื่อนพี่เขาบอกว่าไงอ่ะ เพื่อนเพื่อนผมเหรอ เขาสันนิษฐานเหมือนผมอะ แต่ต่างนานา เหมือนที่วีพูดละเฮ้ยปีศาจหรือเปล่าสุรกายหรือเปล่าหรือว่าผีอย่างที่ตำรวจเขาพูดที่โต๊ะอะตอนเขาเดินเข้ามาก็สันนิษฐานกันไปทั่วซึ่งมันมันระบุไม่ได้เลย ในสุดท้ายปลายทางพอคนขับรถเจ๊กลับบ้านมาทำให้เราได้รู้ว่า เจ๊เนี่ยไปเสียชีวิตจากการหัวใจวายตั้งแต่ตอนเดินทางไปบ้านลูกค้าแล้วใช่ครับที่จะทำพิธีไอเราเนี่ยกลับบ้านไปหาเจ๊เลยนะครับ ไปหาเจกชื่ออะไรนะที่บ้านครับ ที่บ้านของบิ๊กนี่แหละฮะเจกโอซึ่งเป็นพ่อของเขาไปหาเจกโอสรุปสุดท้ายปลายทางได้รับเงินค่าจ้างไหมได้ครับได้ แต่เขาแต่ตัวลูกน้องอ่ะเขาเอามาให้เองเออเขามาให้เอง คนละอะไรนะเอามาให้มาฝากตักไว้ใา้คนละหนึ่งพันบาท ไม่ใช่ครับไม่ถึงครับคนละสองร้อยได้กัมันไม่ได้นะครับ ก็มาอยู่ไม่ถึงคืน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 story.